น้อง รอพี่แป๊บนิดเดียว เดี๋ยวกูมา คำเตือน คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคาย พฤติกรรมล่อแหลม อาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้ เด็กๆ น้องๆ หนูๆควรได้รับคำแนะนในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยสิวะ ยอมแพ้มันนะไปให้สุดและหยุดที่คำว่าพอนะผมนะ ซัดไปอีก 1,000 บาทนะผมและจัดที่เสมอ 250 บาทนะผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เราเหลือตังอยู่ที่ศูนย์บาท แล้วครับ งัดหน้าชกกันเลยทีเดียวนะผมนะ มาเจ็ดหัวใจนะผม กับแมมโพดำนะฮะคิงเข้ามาเอ็ดเข้ามาเรียบร้อย แมมมาเรียบร้อยนะฮะ มากะห้าเป็นเจ็ดนะ เออเจ็ดหัวใจเข้าท้ายเกมนะผมนะถ้าเราลงเสมอคูณไป 15 เลยทีเดียวนะพี่นะ โอ้โหมาเจ็ดหัวใจ ท้ายเกมรับคูณ 3 ไปเต็มๆเลยนะผม4,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมไปกันต่อ 2,800 อย่าให้เสียนะครับผมนะ อย่าให้เสียจัดลงไปเต็มระบบกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะ ใจถึงพึ่งได้แน่นอน เอาไป 9 แต้มครับผมจอด 7 9โอ้โหก้าวหลังไปดิเออ สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะผมก้าวหลังกินไป เขาเรียกว่าปาดหน้าเสือนะ ท่านผู้ชม เออ ไปกันต่อดีกว่า วันนี้นะครับผมมาพบกับบางรอนพาเสี่ยงกันเช่นเคยนะผมวันนี้บางรอนมาเสนอกับเกมบาคาร่าสายฟ้านะครับ ท่านผู้ชม อ่า นะฮะ เกมนี้นะผมชื่อว่าเกมบาคาร่าสายฟ้านะฮะ อยู่ค่าย Evolution นะฮะ ใครสนใจติดตามองไปติดตามกันได้นะผมอย่าลืมค่าย Evolution ไว้นะเป็นค่ายใหม่ของทางเว็บเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับ เราอยู่เว็บยูฟา747 เราเว็บตรงฝากถอนไว ไม่มีเอเย่นนะผม ปลอดภัยเรื่องการเงิน 100%แน่นอนครับผม เดี๋ยวเราจะเข้ากันกันไปในเกมนะผมบาคาร่าสายฟ้ากันเลยนะ ก่อนอื่นนะผมใครสนใจนะผม แอดไอดีไลน์มาได้ครับผม แอดจอนนี่747หรือว่าทักแฟนเพจมาได้เลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผม เราไปกันที่บาคาร่าสายฟ้ากันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมอ่าตอนนี้นะเรารับมาแล้วนะผม390 บาทนะเพื่อเปิดหัวแรกไปก่อนเลยนะครับอ่ามาอีกนะตานี้เราไปอีกเท่าไหร่ดี 300ละกันนะครับผม 300ละกันนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้เลยนะผมว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผม อ่าหนึ่งศูนย์เรียบร้อยนะผมหนึ่งศูนย์เรียบร้อยนะมาสามร้อยสามร้อยนะผมนะฟ้าผ่าเปี้ยงมาแล้วนะครับผมอ่ะหรือได้เอ็ดดอกจิกกับแมมดอกจิกนะ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะเออ เรียบร้อยนะผม9คิงนะผมนะ9คิงไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะ เออสวยๆแบบนี้นะผมต้องบอกได้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับผม อ่าตานี้เราขอไปที่น้ำเงินต่ออีก 300 บาทแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะ ไป2 1 0นะครับมาลุ้นลุ้นหน่อยลุ้นหน่อย เอายังไงครับผม 300 บาทของเรานะพี่นะ ตอนนี้เราตานี้เราลงไปที่น้ำเงิน 300 บาท 4 ดอกจิก เข้ามาแล้วสองโพดำ6มาเรียบร้อยเป็นศูนย์แต้มนะฮะ อ่ะสองเข้ามามันนะผมนะเป็น 2แต้มโอ้โหเรียบร้อย 3 ต่อ 6 แต้มไปนะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเนตตาทิปแล้วนะครับพี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดเนตตาทิปให้ท่านผู้ชมดูนะฮะรับชมทุกคนนะไปที่น้ำเงินนะผม500 บาทกันเลยนะครับผมอ่ะสองหนึ่งศูนย์อ่ะเรียบร้อยยังไงครับผม มามามา เอ้ย เปิดมาเป็น 5โพดามนะ ผม 4ดอกจิกแล้วก็6เขารามตัดนะฮะ แยกมา 9 หัวใจมานะผม 9 มากับไรเจ็ดเรียบร้อยเป็น 6 แต้มนะครับผม โอ้โห โดนไปอีกแล้วนะครับผม 2ต่อ6 แต้มนะฮะอ่าเราอย่าไปยอมแพ้มันนะผมเราอย่าไป ยอมแพ้มันนะไปให้สุดและหยุดที่คำว่าพอนะผมนะ สัรไปอีก 1,000 บาทนะผมและจัดที่เสมอ250 บาทนะผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เราเหลือตังอยู่ที่ศูนย์บาท แล้วครับงัดหน้าชกกันเลยทีเดียวนะผมนะ มาเจ็ดหัวใจนะผมกับแมมโพดำนะฮะคิงเข้ามาเอ็ดเข้ามาเรียบร้อย แมมมาเรียบร้อยนะฮะมากะห้าเป็นเจ็ดนะเออเจ็ดหัวใจเข้าท้ายเกมนะผมนะ ถ้าเราลงเสมอคูณไป 15 เลยทีเดียวนะพี่นะ โอ้โห มาเจ็ดหัวใจท้ายเกมรับคูณ 3 ไปเต็มๆเลยนะผม4,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผม อ่าไปกันต่อดีกว่านะครับครับผมนะ มาตานี้ขอเป็นอะไรดีแดงและกันนะครับผมที่ 500 บาท เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมมา มาแดงเข้ามาลูกพ่อ แดงเข้ามาลูกพ่อมาเลยนะฮะ นะฟ้าผ่าเปี้ยงไปนะผมนะ 2 โพดำกับแหม่มดอกจิก4 ดอกจิกแล้วก็ 4 โพดำมานะ 2 ดอกจิกมาเรียบร้อย เอ็ดเข้ามาแยก3เฮ้ยสามแต้มต้องชนะอยู่แล้ว โอ้ยเจ็ดหลังเรียบร้อยนะศูนย์แต้มนะครับผม มันชนะแค่ 3 แต้มเองนะท่านผู้ชม มันเกิดอะไรขึ้นวอตเออ เข้ามาแล้วนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะดูจนถึงท้ายคลิปนะผมนะท้ายคลิปมีแจกของรางวัลกันด้วยนะฮะ มาไปที่แดงอีก 1,000 บาทนะครับผมไปที่แดงอีก1,000 บาทนะฮะมากันต่อนะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันได้เลยนะสามดอกจิกมาแค่ดอกเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสิโอ้โหก้าวมาเรียบร้อยหมดหวังกันเลยทีเดียวนะครับผมก้าวมาเรียบร้อยนะผมนะไม่ก้าวหลังด้วย2 ตัวก้าวเลยทีเดียวอ่าของขึ้นเลยทีเดียวนะผมของขึ้นเลยนะฮะ จัดแดนไปหมดตัวอีกรอบนึงนะครับผมนะวัดดวงมันจะอยู่ที่เราหรืออยู่ที่มันนะ เออ ไม่มันก็เรานะที่รอดนะครับผมหนึ่งแต้มเรียบร้อยมา มา เข้ามาพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะ ลุ้นๆกันไปเลยนะครับ ท่านผู้ชม เอาหนึ่งมานะผมหนึ่งมาสามมานะผมเอ็ดหัวใจก็มาสองดอกจิกก็มานะครับ ไป ไป8แต้มเรียบร้อยนะผม รับมา 3,400 บาทก่อนนะครับ เออ สวยๆ แบบนี้นะ มีที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ ใครสนใจนะเออกดลิงก์นะผมนะตายโพสได้เลยนะพี่นะเออ สมัครฟรีนะผมนะ เข้ากลุ่มโอลิแฟนฟรีด้วยนะตอนนี้ ไปกันต่อ 2,800 อย่าให้เสียนะครับผมนะ อย่าให้เสียจัดลงไปเต็มระบบกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าฝากกดไลค์ กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะใจถึงพึ่งได้แน่นอน เอาไป9แต้มครับผมจอดเเก้าโอ้โหก้าหลังไปดิ เออ สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะผมก้าหลังกินไปเขาเรียกว่าปาดหน้าเสือนะท่านผู้ชม เออ ไปกันต่อดีกว่านะครับผม ตานี้เราขอแดงไปสัก 500 บาทเล่นเศษกันบ้างดีกว่า ตอนนี้กำไรเราอยู่ที่ 3,000 บาทเนาะแล้วนะครับผมนะพอร์ตมาก็ได้กำไร 3,000 บาทแล้วนะครับผมนะอ่า การเล่นนะผมเราต้องมีวินัยในการเล่นนิดนึงนะผมนะได้แล้วก็ถอนนะผมเออเราอย่าเป็นผีพนันกันนะผมการพนันมีได้มีเสียนะผม ไม่แนะนำให้ใครทำตามนะพี่นะ อ่า ใครสนใจกดลิงก์นะผม ใต้คอมเมนต์ได้เลยใต้คอมเมนต์ใต้โพสได้เลย เออ มาต่อคูณไปต่อนะครับผม คูณไปต่อนะ ตอนนี้ไปที่6,525บาทแล้วนะครับผม อ่ะ เดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกตาหนึ่งเท่านั้นนะผมนะ เอาไป500 บาทละกันนะฮะ อ่า ขอให้ได้ ขอให้โดนหน่อยนะครับผม ขอให้ได้ ขอให้โดนหน่อยตานี้ นะ ไปรุ่นกันต่อเลย 7 ดอกจิก กับ 4 ดอกจิกนะพี่นะ7ดอกจิกกับ4ดอกจิกครับท่านผู้ชมทั้งหลายเออ7แต้มเท่าชนไปเลยนะครับผมอ่าตาสุดท้ายนะครับผมนะ วันนี้นะบางรอนพาเพลินขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะนะใครสนใจเกมอย่าลืมนะผมแอดไปที่แอดจอนนี่747 มีแอดตำหน้าด้วยนะครับผม ไปกันต่อตาสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับผม นะกำไรตอนนี้อยู่ที่ 4,000 บาทหน่อๆแล้วก็สวยสวยงาม มาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ 5 ต่อ 8 เรียบร้อยแล้วมาอีก 700 บาทมาอีก 700 บาทนะครับผม ไป 6,700 บาทแล้วนะครับตอนนี้อ่ะ ตาสุดท้ายที่500บาทนะพี่นะ เอาเศษออกหน่อยนะครับ เอาเศษออกหน่อย เล่นอย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าไม่มีเสียแน่นอนนะครับนะเอาเล่นแค่เศษพอนะกำไรมาอีก 4,000 บาทนะพี่นะ เราต้องมีทิคในการเล่นนะครับ ผมนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้หรือจะเสีย เออโอ้โหโดนไปนะครับผมนะวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ